ิลได้ค่ะแต่ก็ฟีลว่ามีอะไรอยู่ในหน้านะคะหมอปลามันจะเป็นแค่ช่วงเออใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วเหรอคะเร็วมากจะมีรอยแค่ตรงเนี้ยตรงใต้ตาจุดอย่างห้าจุดใช่ไหมค่ะแล้วก็ติดคัสเตอร์เลยของที่ล้างหน้าตัวเองทุกวันไม่ต้องล้างเลยหเช็ดเอาสบายค่ะ ชิลค่ะ เร็วมากค่ะ รู้สึกว่าแบบถ้าร้องเพลงนี้น่าจะจบไปประมาณแค่สองเพลงอะค่ะ จากที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอกวางนะคะนี่เพิ่งแค่ 2 สัปดาห์เองโอ้โหนอนหลับฝันดีเลยนะคะ ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นเลย หน้าเราไม่ได้มีรอยช้ำ แต่ก็จะรู้สึกจี๊ดพอผ่านมาถึงวันนี้ค่ะ 2 สัปดาห์ มาดูรูปตัวเอง เห็นได้ชัดว่า ร่องตา มันตื้นขึ้นนะคะ เฮ้ย amazing